นักท่องเที่ยวถามว่า puis-je avoir un dépliant และตามตัวอักษรว่า ฉันสามารถมีแผ่นพับได้หรือไม่ ซึ่งหมายความว่า ฉันขอแผ่นพับได้หรือไม่ ในภาษาไทยอาจจะพูดใหม่ได้ว่า มีแผ่นพับหรือไม่นั่นเองคำว่า puis แปลว่าสามารถ รูปกริยาเดิมคือ pouvoir การใช้คำว่า puis จะใช้ในการตั้งคำถามกับประธาน je เพียงอย่างเดียวคำว่า avoir เป็นคำกริยา แปลว่ามีคำว่า dépliant เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า แผ่นพับคำว่า un ในที่นี้เป็นคำนำหน้านาม แปลว่า อันหนึ่งใช้กับคำนามเพศชาย เอกพจน์ พนักงานตอบว่า Oui madame, vous pouvez en prendre à l'entrée du musée. แปลว่าครับค่ะ คุณสามารถหยิบได้ที่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์คำว่า Oui, เป็นคำตอบรับ แปลว่า ใช่ ในภาษาไทยบางครั้งจะหมายถึงการตอบด้วยคำว่า ค่ะหรือครับคำว่า madame. แปลว่า คุณผู้หญิง ในภาษาไทยในสถานการณ์ส่วนใหญ่ จะแทนด้วยคำว่า ครับหรือค่ะ ซึ่งเป็นการแสดงความสุภาพในการพูดคำว่า ในที่นี้เป็นคำบุรุษสรรพนาม ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนแล้วโดยไม่ทราบจำนวน ในที่นี้คือคำว่าแผ่นพับหรือ dépliant นั่นเองคำว่า prendre แปลว่าหยิบฉวยคำว่า à l'entrée de แปลว่าตรงทางเข้าคำว่า musée แปลว่าพิพิธภัณฑ์